ครับวันนี้ก็มาทำกิจกรรมไอซ์บักเก็ตของมหาลัยศรีปทุมนะครับ ฝ่ายวิชาการครับ ก็ได้ทำบุญแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตแบ่งบุญไปถึง3 3ท่านที่เคารพรัก ท่านที่ 1 คือ คณะไอทีมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งคณะครับ ท่านที่ 2 ก็คือ คู่สัญญา MOU ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้าน e-learning นะครับโครงการที่1คือ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยทั้งสำนักเลยครับนท่านสุดท้ายนะครับคู่สัญญามหาวิทยาลัยศรีปทุมเหมือนกันสำนักสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านมีเวลา 24 ชั่วโมงในการตอบรับคำท้านี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ